เพื่อนเข้าห้องเรียน เราก็ภาคเพีนเข้าห้องเรียนจนได้พออาจารย์ท่านเข้ามาสอน เราก็เริ่มนอนกลับไปฝันไป พอตอนสอบเราก็สอบหายหวง พอตอนสอบเราก็สอบหายหวงและผลสอบมันร่วงลงไปได้ยังไง สายย้ายเข้าห้องสมุด เราก็รีบรุดเข้าห้องสมุดเร็วไว เพื่อนอ่านหนังสือเราก็ถือขึ้นอ่านพอเพื่อนยืมกลับบ้าน เราก็ยืมกลับไป พอตอนสอบเราก็สอบกับเขา พอตอนสอบเราก็สอบกับเขาแต่ผลสอบของเรา มันร่วงได้ยังไงดูตำรา tonight. ันเชียวนะฉันใช่คุยโอเรื่องเพไพ่ไฮโล ครั้งเดียวไม่เคยไปพอมาสายเราก็ไม่เข้าห้องชูรุ่นพี่รุ่นน้องเข้าห้องน้ำเล่นไพ่พอตอนสอบตอบมันแปลกจริงๆ พอตอนสอบตอบมันแปลกจริงๆทั้งไอ้แจ็คแมมคิงมันออกมาได้ยังไงดูตำราตั้ง ไม่ตกได้ยังไง